Тебе танцы, я Алло Окей Эй, let's go พวกมึงรู้ไม่จริง กูฟังที่พวกกูซีแรกกูก็ไม่อินกับเรื่องอะไรแบบนี้ ใช้ชีวิตที่มี ลงไปกับเมโลดี้พูดถึงกูไม่ดี แล้วดูตัวมึงหน่อยดิ hey ใช้ชีวิตเป็นกับพี่เกม ใช้พีนิดเลยก็พลิกเลนกูไม่มีใครเป็นบิ๊กแฟนมึงไม่เข้าใจเลยก็ no way but you เข้าใจมันก็โอเคบ่อยครั้งที่กูหายเลยก็เดินเซฝากพวกเฮเตอร์ได้เป็นโมเมนต์ใจกูไม่ลงเลยพวกมึงมันจะโมเมนต์แต่กูใจมัน ุสักที่กูเจอมันไม่ง่ายเลยแต่กูผ่านมันไปให้ได้เลยและมึงก็ไม่ต้องมาพามเลยไอสิ่งที่กูทำมันไม่ง่ายเลยมันมากเกินมันยากเกินเป็นภาพเดิมบนล่างเธอแฟนเธอมันก็ล้านเกินและกูมีใจกูจะไปน่าตายเองเย้กูจะไปน่าตายเองดูแฟนมึงมันล้านเกินเอง มึงรู้ไม่จริงกูฟังที่พูดพูซีแรกกูก็ไม่อินกับเพลงออะไรแบบนี้ ใช้ชีวิตที่มีลงไปกับเมโลดี้พูดถึงกูไม่ดีแล้วดูตัวมึงหน่อยได้เฮ้ใช้ชีวิตเลยกับพีิกเกมใช้พีนิดเลยกับพลิกเลนกูไม่มีใครเป็นบิ๊กแฟน yêu trai là có no way Bắt yêu cầu trai em có ok bởi căng đi khu hai là có đơn dê Và cuộc kia tê để mình bố mẹ Căng đi khu đơn dê Đừng có chạy cùng mình lâu กูไม่เอาที่มึงทำพวกกูไม่ชอบมึง แต่พูดแล้วไม่ทำ Fuck fuck hater โซนพัทยามึงก็รู้นี่มันถิ่นแฟชเช u ร์ How do you crush r a c t u r e ไม่รู้แต่มึงรู้กันไม่จริง ยังที่กูแช่์พอกูแทงกันจนชินเพลงตั้งกระแสมึงก็รู้